สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับ ทุกคนเป็นไงบ้างหายไปมากกว่า 2 สัปดาห์ แล้วไม่ได้เจอกันทุกคนคิดถึงมากเลยนะครับหวังว่าช่วงโควิดนี้ทุกคนจะ stay safe นะครับอย่าออกไปไหนเยอะถ้าออกไปไหนก็ช่วยใส่หน้ากากกันด้วยนะครับทุกคน ก็วันนี้ก้าวจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์ซีรีส์ไทยนะครับ ที่ได้รับความนิยมแล้วก็กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวเวียดนามเลยนะครับ แต่สาเหตุทำไมผมถึงอยากมาทำทำรีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาพ2ซีซั่น2นี้ก็มันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับ 1. ก็คือตอนนี้ภาพยนตร์ซีซั่น2เรื่องนี้ได้รับเป็นตบหึง trending ในใน Netflix ที่เวียดนามนะครับ คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้า ใน Netflix มันก็มีหลายเรื่อง หลายภาพยนตร์สนุกสนานที่ดึงดูดคนผู้ชมนะครับ แต่ทำไมเขาถึงเเลือกที่จะดูภาพยนตร์ไทยนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทุกคนอขอปรบมือด้วยนะครับ แล้วก็ขอยินดีกับกับกับโปรดิวเซอร์ของประเทศไทยนะครับ เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ แล้วก็ปัจจัยที่สองคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าที่เวียดนามมันมีหลายเว็บไซต์ ภาพยนตร์อื่นๆออนไลน์มาก ๆนะครับ ถ้าทุกคนอยากไม่อยากเสียเงินเพื่อเข้าไปดู Netflix เขาก็สามารถไปไปไปดูทางอื่นได้นะครับ แต่เว็บไซต์อื่นๆมากมายเขาก็ให้คะแนนเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้สูงมาก ตอนนี้ก็ ทุกคนลองเดาว่าเขาให้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับ ก็คือตอนนี้เขาให้คะแนน 8.8 นะครับ คืออผมก็จำไม่ได้ว่าภาพพพยนตร์ซีซันซีซันแรกอันนี้มันออกมาปีไหน แต่ภาพภาพยนตร์ซีซันแรก มันก็ได้คะแนนดีมากนะครับทุกคน แล้วก็ ถ้าทุกคนลองค้นหาใน Google เวียดนาม นะครับ Google Search ที่เวียดนาม ทุกคนก็แต่ต้องค้นหาเกี่ยวกับเเรื่องอย่างเช่นโก้ไกเดนโก้ไกเดนตือฮือโวผมจะไม่พูดชื่อของภาพยนตร์นี้ ให้ทุกคนลองเดาก่อนนะครับ ถ้าภาษาเวียดนามภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเรียกว่าโก้ไกเดนตือฮือโว แปลเป็นแปลจากภาษาไทยเป็นเวียดนามนะครับ ก็มีจำนวนคนค้นหาก็คือ search result ใน Google Search เยอะเยอะมาก มากกว่าเป็น เป็น เป็นแสนเป็นล้าน result เลยนะครับ ทุกคน ในระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่ด้วย บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาในเดือนนี้นะครับ ในเดือน 5 ของปีนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ แล้วทุกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ขอโทษนะครับ คือช่วงนี้แบบใน Facebook หรือก็ YouTube เขาชอบทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นรีวิวแบบสั้นๆเผื่อแบบ มีหลายคนที่ขี้เกียจหรือว่าไม่มีไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปดูเต็มๆคลิปนั้นหรือว่ายัง ยังมา ดูรีวิวก่อนว่าเขาควรจะดูเรื่องนั้นหรือเปล่าก็ที่ตอนนี้ที่เวียดนามเขา รีวิวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ เยอะเยอะมาก อย่างเช่นในพวกโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือว่า YouTube มีจำนวนเป็นล้านล้านวิวแล้วก็มีจำนวนคนกดแชร์กดไลค์กดแชร์เยอะเยอะเยอะมาก ๆ นะครับ เดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไร เดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิป ตอนนี้เลยให้ทุกคนเห็นนะครับ ทุกคน แล้วถ้าใครมีคำตอบก็ช่วยก็ช่วยตอบให้ผมก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับใครนะครับอันอันนี้ก็คือเราจะมีการเสนอให้ทุกคนลองเดาก่อนก็คือ อันนี้คือมันพูดถึงเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ผู้หญิงนักเรียนคนคนหนึ่งที่แบบย้ายไปโรงเรียนมาตลอด แล้วทุกๆเวลาที่เขาย้ายไป จากโรงเรียนนู่นนี่นั่น มันก็จะเกิดเรื่อง มัน มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายนะครับ แต่ส่วนมากคือแบบ โง่ของพวกเธอไงก็นั่นคือเด็กใหม่นั่นเองนะครับ คือนาโนเอ่อ girl from nowhere นะครับ ถ้าภาษาเวียดนามก็จะแปลว่าโกไกเดนตือฮือโวนะครับ จริง คือผมไม่รู้ว่าที่นี่มีใครได้ดูภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่า คือทุกคนชอบมากเรื่องไหนก็ช่วยบอกให้ผมด้วยนะครับ แต่สำหรับผมชอบมากตอนเรื่องที่แบบ pregnant เรื่องที่ pregnant เพราะว่าตอนนั้นดูอินเนอร์ของนาโนมันแบบมันมาแรงมากนะครับ ทุกคน แล้วก็มันพูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกว่านักเรียนควรจะรู้แล้วก็ โรงเรียนควรจะจะมีการกระทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ คือจริงๆนาโนนี้มันมันเหมือนเป็นหน่วยหน่วยงานมันเหมือนเป็นหน่วยงานด้านมืดที่มีพลังพิเศษนะครับ แล้วก็ทุกๆที่ที่เขาปรากฏทุก ๆที่ที่เธอปรากฏตัวขึ้นมามันจะมีเรื่องเรื่องเรื่องมันจะมีโอกาส เขาเรียกว่านัตกรรมขึ้นมานัตกรรมหรือว่ามันจะมีเรื่อง เรื่องนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเราบอกว่านันโนนี่เป็นตัวร้าย หรือว่าเป็นตัวช่วยสำหรับผมเองจะตอบได้เลยว่านันโนนี่เป็นตัวช่วยถึงแม้ว่าเยื่อของเขาเยื่อของนันโนที่นี่จะเป็นเด็กชาย เด็กหญิงที่ยังเรียนรู้ที่ยังยังเรียนอยู่ แต่ติดนิสัยจากจากผู้ใหญ่ที่เป็นครู แล้วก็ชอบหยักเหยียมนักนักนักเรียนเพื่อนักเรียนเพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วครับ แล้วก็พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับลูกลูกกับลูกนะครับแต่คือบทบาทของนาโนที่นี่ มันแค่ถ้าสำหรับผมเอง ผมรู้สึกว่านาโนนี่ช่วยเปิดเผยด้านมืดของอการศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่ไทย หรือว่าช่วยเปิดเผยนิสัยความจริงของนักเรียนหรือว่าครูบางอย่างนะครับ มันจะทำให้เราเห็นเลยภาพการศึกษาติดลบของประเทศไทย หรือว่าเป็นประเทศอื่นก็ เจอเป็นปัญหาแบบนี้เช่นกันนะครับ สิ่งที่ผมรู้สึกว่าครูหรือว่าพ่อแม่ควรจะมีการกระทำหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสิ่งอาจจะเป็นห่วงหรืออาจจะใส่ให้เวลาลูกเยอะขึ้น อาจจะเป็นห่วงลูกเยอะขึ้น เพราะว่าทุกคนก็รู้นักเรียน เวลาที่ในการในโรงเรียนเป็นเป็นช่วงอายุที่เขาได้พบเจอกับสิ่งที่เขาไม่เคยเคยเจอมาก่อน แล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ติดนิสัยจากคนจากคนแย่ๆเขาก็จะทำตามนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังกับลูกกับน้องกับกับกับนักเรียนในช่วงเวลานี้นะครับ ทุกคน ก็ นั่นแหละสิ่งที่ผมชอบจากละครเรื่องนี้นะครับ ไม่รู้คุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเหมือนผม ด้วยหรือเปล่าแล้วผมเองก็ชอบนันโนมากๆนะครับ ชอบแววตาชอบอินเนอร์ของเขา ถ้าทุกคนบอกว่านันโนเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมแสดงแบบแบบ ดูแบบแสดงอินเนอร์มากอ่ะอินเนอร์มาแรงมากๆ ผมชอบชอบชอบชอบมากๆนะครับคือถ้าบอกว่า ยูรินี้จะเป็นคนมาแทนนาโนได้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกตอบได้เลยว่า นาโนคือเป็นยูนิคนะครับ ทุกคน ถ้าถามว่าคนอื่นจะมาแสดงดีกว่าเขาคือ คือบทของนาโนที่นี่ ก็คือยูนิคอยู่แล้ว ไม่มีใครจะจะสามารถมาขึ้นแสดงเป็นนาโนที่สองนะครับ ทุกคน ก็ก็ขอบคุณมากที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปของผมจนนี้นะครับจนจนจบนี้ ถ้าทุกคนได้ดูแล้วก็อย่าลืมมาลองเข้าไปดูว่าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เด็กใหม่นาโนลองไปดูใน Netflix นะครับช่วยช่วยกันดูใน Netflix บอกว่าโปรดิวเซอร์เขาก็ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เราก็ช่วยช่วยกันช่วยช่วยกัน กันกันดูนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้น ก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony band 20นะครับแล้วถ้าใครเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดี